วยงามผมแล้วเปลี่ยนจ้องที่2เป็นวายครับผมไม้นี้ เชื่อมาหรือเปล่าคิวมาเคมา โอ้ยงามใส่้ไปเรียบร้อยแปดเฮ้ยไปเชื่อไหมนี่เฮ้ยโลทองเฮ้ยยะโอ้โหร้อยหกห้าม่ถึงคูณสิบห้าของไม้นี้ โอเคครับผมรับสวัสดีแขกท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมวันนี้นะครับผมมาวันนี้ไปเล่นเกมค่ายพีจีนะผมอะพอลโลนะผมเกมนี้อะพอลโล List of ะพอลโลผมเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะครับผมเป็นเกมที่เขาว่า กันว่าแตกดี แจกดียังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อม ๆกันนะผมเปิดหน้ามาเราแนะนำเลยเกมนี้ให้ซื้อฟีเจอร์เท่านั้นเกมนี้ให้ซื้อฟีเจอร์เท่านั้นนะผมเกมนี้จะเข้าเฉพาะฟีเจอร์ผมอย่าไปปั่นแตกนอกนะผมผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่หมายแรกคิวมาดอกนี้เชื่อมาเป็นเจจองที่ 3 หรือเปล่าไม่มีลุยกันต่อเนื่องผมเข้ามากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามของเราในช่องนี้ และต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่น สำหรับสมาชิกใหม่ผม ตอนนี้สำหรับสมาชิกใหม่ มีโอกาสมีรางวัล แตกและโอกาสการเข้าฟีเจอร์เนี่ยถึง 85%เลยทีเดียวถึง 85%เลยทีเดียวนะสำหรับสมาชิกใหม่นะผม แล้วก็พอเป็นสมาชิกแล้วก็อัตราชนะก็จะแตกอยู่นะผม แต่ว่าจะแตกแบบโดยเป็นการสุ่มเบ็ดและเป็นการสุ่มแต่ละวันและช่วงเวลา ก็เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกับเราได้นะผมโดยสามารถเข้ามา ได้ที่ช่องทางด้านล่าง คอมเมนต์ปักหมุดเอาไว้ให้แล้ว โอ้โหดอกนี้ใจกันเชื่อมสวยงามครับผมโอ้ยร้อยยี่สิบคูณสิบสองดอกนี้ขึ้นไปคูณสิบห้าไหมคูณสิบห้าแม่งไปเลยไม่ได้ผมดอกนี้รางวัลบิ๊กวินไปเลยบ้ารางวัลระดับซูเปอร์เมกาวินสามสี่สองสามร้อยสี่สิบสองโอเคครับผมดอกนี้กินแบบนิ่มๆ กินเลยกินนิ่มๆเออกินไปหินนิ่มๆเลยจ้า บอกเลยครับผมว่าใครไม่แตกที่นี่เล่นแตกแน่นอนที่นี่เล่นแตกแน่นอนปักหมุดเอาไว้ให้แล้วด้านล่างคลิปนี้ผมใต้คอมเมนต์ คลิกเข้ามาเลยใช้เพียง 1 เบอร์โทรเท่านั้นสมัครโดยการรับรหัส OTP ผ่าน ระบบข้อความ ต้องบอกเลยว่า ไม่เล่นแล้วจะเสียใจครับผม เรามาแนะนำขนาดนี้แล้วเรามาแนะนำขนาดนี้แล้วไม่เล่นก็ถือว่าพลาดโอกาสทองครับผม นาทีทองนาทีเงิน นาทีทองตอนนี้โอ้โหไม่มาเจมาคิว ช่องที่ 3 หรือไม่หล่อสวยงามผมแล้วเปลี่ยนช่องที่2เป็นวายครับผมไม้นี้ เชื่อมาหรือเปล่าคิวมาเคมา โอ้ยงามใส่เข้าไปที่ร้อยแปดเฮ้ยวายเชื่อไหมนี่เฮ้ยโลทอง เฮ้ยยะโอ้โหร้อยหกห้ามาดิคูณสิบห้าของไม้นี้ สุดจัดที่ผมตรงนี้คิวมาต่อไม้สิบมาโอ้โหรางวัลสกิตเตอร์มา 3 ตัวนึกว่าจะลงโอ้โหนึกว่าจะลงต่อเนื่องนะเมื่อกี้นะเฮ้ โอเค ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้เราเนี่ยผมเกมนี้ไม่แนะนำให้อ่าแตกนอกครับผมให้แตกในนะก็แนะนำให้ซื้อฟีเจอร์ครับผม โอเค 789 เลขสวยมากผมเลขมังกร ผมอย่างนี้เลขมังกร เนาะ ก็ฝากด้วยผมเกมนี้ค่ายบีจีเนาะ พบใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ สวัสดีครับผม